love, love. เรียนเชิญด้าได้เลยนะจ๊ะเฮ้มันเกมทรงไมอยู่ทำไมมันเมาอย่างนี้โดนไปสองสามทีโคตรดีรู้เรื่องเลยทำไมมันเมาอย่างนั้น มันเป็นเพราะควันใช่ไหมเจ้าหมอนมันช่างถูกใจทำไมมันเป็นอย่างนี้ เอ้ยต้องนั้นน้องไปเห็นพี่หรือว่าตัวนั้นเป็นพี่ตอนนี้โอ้โหโอ้โอ้ยดาวไปเก็บส่งไวมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอาอยากนี้มันเป็นมันเอาไม่สองสามที่สาวที่สี่ที่เขาที่ปีที่โอ้ดีดูเรื่องเนอแล้วมีคนมีคนมีคนทำไมมันเมาอย่างนั้นทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเป็นทั้งวันใช่ไหมจังหวะมันจะตกใจทุกอย่าุกสิ่งกอยุ่กอย่ทำไมมันเป็นแบบนี้เก็บส่งไป้ให้รับอ่า 你不我山，不飞不啊，也不会痒啊，也不啊，疼，有几多牛啊？你不要跟我飞？跟着我飞上 哎呦！